สวัสดีครับทุกคน เป็นไงกันบ้าง นี่ก็วันนี้สามสิบแล้วเนาะสามสิบเมพรุ่งนี้หนึ่งจูนละ ก็เข้าสู่เดือนใหม่สักทีนะครับ ตอนนี้ผมอยู่นี่ผมเห็นผมอยู่ชิวๆข้างนอก ผมอยู่เขาใหญ่ครับ ผมตอนนี้ นี่เดี๋ยวเปิดวิวให้ดูนะเนี่ยนี่ยังสวยเลย เขาใหญ่ เอ้ทุกคนเป็นไงกันบ้าง อ๋อใช่มีคนคอลเลกมาว่าไม่ใช่พรุ่งนี้สามเอ็ดใช่ผมลืมไปเลยพรุ่งนี้สามเอ็ดแล้วก็เดี๋ยววันที่หนึ่งละ เนี่ยทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ย เพราะผมตอนนี้ชิลมาก เพราะว่าหลังจากอยู่บ้านมานานเนาะก็หลังจากมีเรื่องโควิด อยู่บ้านมานาน ผมก็มีความรู้สึกว่าเออควรจะออกมาจากบ้านบ้าง ออกมาทำเงินบ้างก็เนี่ย เลยออกมาสูดอากาศต่างจังหวัดหน่อยนะครับผม ซึ่งอากาศดีมากชิลมาก นี่นั่งอยู่ข้างนอกไม่ต้องเปิดพัดลมไม่ต้องทำอะไรเลย ก็เนี่ยเย็นสบายแจ่มเลย ยังมีคนถามว่า how are you นะฮะก็ตอนนี้กำลังสบายดีนะครับ ออกมาเที่ยวต่างจังหวัดบ้างหลังโควิดนะฮะมันไม่ใช่หลังหรอกก็ ระหว่างที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายแล้วก็เลยออกมาบ้างนะครับ ออกมาสูดอากาศข้างนอก ไม่ได้เที่ยวตั้งแต่ต้นปีละก็เลยมีความรู้สึกว่าเออออกมาก็ดีเนาะนี่ทุกคนช่วงโควิด นี้เป็นไงกันบ้างเนี่ย ไม่ได้คุยกันนานเลย Hi from Philippines. Stay safe. Yeah, I am. I'm trying my best to uh, stay safe. So, basic things such as wearing face m a s k and among other things. And yeah, uh, that's mainly it. Um, มีคนบอกว่า can't wait to see in gifted นะฮะ ก็เรื่อง gifted เนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำแล้ว เพิ่งเริ่มไปวันแรกคือวันที่เอ่อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะดังนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยถ่ายแล้ว ก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะ Okay now? Are you done filming for today? So, uh, right now you might see in other people's Instagrams, uh, they're filming right now. I don't have my cue today, so I'm free right now. And I'm in Kauai. Now, if you guys can see here, uh, it's the view. Uh, well, right now I'm actually sitting uh, inside of a chair. And if you guys can see outside, it looks very, very fine. So this is the garden, right? Which looks nice already. And then if you stand up and then you look outside and look at the sky, see the sun and the mountains. It's just superb. นี่ก็นั่งชิลไปก่อนเนาะเพราะก็ไลด์สตรีมชิลๆหน่อยก็มีเสียงเสียงเก้าอี้ข้างบนเนี่ย เสียงตรงเนี้ย แกแกะแกะแกะอ้าวแพทริกว่าไงไปเที่ยวไหน ตอนนี้อยู่เขาใหญ่จ้า เห็นวันนี้มีถ่ายดิ เป็นไงบ้างถ่ายเสร็จยังเนี่ยแพทริก นอกจากนี้เนาะก็ผมก็ไม่มีอะไรอ่ะ ก็ชิวๆเรื่อยๆวิวสวยๆ นั่งสูดอากาศดีๆ อยู่กรุงเทพมานานได้ออกมาบ้าง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วล่ะ ก็อยู่แค่สองคืน อยู่ชิวๆมา พักผ่อนนิดๆ หน่อยๆ นะฮะ อ๋อมีคนถามว่ากิฟเต็ดจะออนเมื่อไหร่กิฟเต็ดก็เอ่อ ตอนนี้เท่าที่คุยกันนะฮะยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นแต่น่าจะไม่เกินปลายปีนี้ครับผม ดังนั้นรอดูได้เลยอีกเออสักสี่ห้าเดือนนะ ประมาณผมไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ไม่น่าเกินธันวานะครับ รอดูกันได้นะ ว่าเออผมอะรับบทเป็นเติร์นนะ ว่าเติร์นเนี่ยจะเป็นไงกันบ้าง แต่ระหว่างที่ทุกคนรอกิฟต์เต้นเนี่ย ผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมเล่นอยู่นะ คือเรื่องเอ่อบับเบิลทีที่กำลังออนแอร์อยู่ออนแอร์ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มนะครับไปดูกันได้ที่ช่องวันนะครับ ผม เนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มซันเซ็ตแล้ว ก็จะเป็นแบบสวยมาก ก็จะมีเงาเล็กๆ น้อยๆเนาะ อากาศก็เย็น ๆ อย่างทุกอย่าง อ๋อ มีคนถามอยู่ถามมาว่าในกิฟเต็ดชื่อว่าอะไร ผมชื่อเติร์ดครับ รับบทเป็นเติร์ดเป็นเด็กม .5 ครับผม นะฮะ ส่วนมีคนถามว่าเริ่มถ่ายยังเริ่มถ่ายไปแล้วฮะเริ่มถ่ายมาที่ 28ครับผม ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวแล้วฮะทุกอย่างเริ่มหมดละทุกอย่างเต็มสตรีมหลังจากพักโควิด ไปนาน ก็เนี่ยเรากลับมาละนะครับ Can you tell us your potential? Potential? Nah, that's a secret. You'll find out eventually what my potential is. It's not, but I can guarantee you they will be fun, right? Um, how's the shooting? The shooting's very nice right now. Uh, it's, I actually I can't really say that because I've only been through uh, one day. Uh, every uh, we're on the second day right now. I only went on the first day for a couple scenes and today I'm free right now. Uh, where am I at? I am at Koyai right now, so everything is chill and relaxed and there is nice. Can you greet me for your birthday present? Happy birthday, Obandiola. Uh, I wish you all the best and I hope that you have a wonderful year despite the hardships that we face this uh, these past months. can't wait to watch The Gifted? Well, you'll have to wait. Well, unfortunately, due to circumstances from COVID, right? We had to extend shooting because uh, everything was in lockdown for a while. And now we can't uh, exactly go full steam with shooting because uh, there are certain uh, prohib prohibitions right now placed in order to limit uh, the amount of people on set, etc., and things that were slowing shooting down. So we're starting with uh, smaller scenes, easier to shoot scenes, while we'll ramp up production as the restrictions are lifted later. Right? So guys, uh, it's starting to get hot outside now, and I, yep, sun's about to set, and I think I'm going to go now for a bit. So for all of you that want to see Gifted, stay tuned and uh, stay tuned in Instagram as we'll post updates. And that's it for today. I'm going to go, guys. Enjoy my vacation and hope you guys enjoy your time home as well. Bye.